สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับอาจารย์จิตอุตสาขันทองหรืออาจารย์แอมนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนกันค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้ว่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคืออะไรกันแล้ว ตอนนี้เราจะมาดูกันว่า หลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคมคืออะไรกันนะคะ จากคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ได้กล่าวถึงหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคมไว้ด้วยกัน 7 ข้อ การที่กิจการตระหนักถึงความสำคัญของหลักการประเมินผลตอบแทนนี้ จะช่วยให้รายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับหลักการข้อแรกของการประเมินคือ การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กิจการควรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และพยายามดึงบุคคลเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholders ในที่นี้หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ที่มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจากการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการได้ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ภาครัฐ คู่ค้าหรือว่าชุมชน ตัวอย่างเช่น กิจการเพื่อสังคมแห่งหนึ่งในภาคใต้ เปิดโรงงานผลิตของเล่นเด็กจากไม้ยางพาราปลอดสารพิษ ผู้มีส่วนได้เสียหลักของกิจการนี้คือ ชาวบ้านในชุมชน ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าไปทำงานในโรงงานแห่งนี้ ชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายได้อย่างมั่นคงค่ะ รวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆ ก็เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะลูกค้า ผู้ปกครองก็อุ่นใจได้ว่า ของเล่นเหล่านั้นปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากโรงงานแห่งนี้ใช้ไม้ยางพาราปลอดสารพิษ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ในแต่ละกิจการ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียย่อมหลากหลาย และแตกต่างกันไป กิจการจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน หลักข้อที่ 2 คือหลักการเปลี่ยนแปลง ถ้าการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อสังคมแล้ว การประเมินก็ไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม การประเมินย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การที่กิจการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้น กิจการก็จำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวจะไปในทิศทางใด นอกจากนี้การวัดการเปลี่ยนแปลง ควรกำหนดช่วงเวลาการประเมินให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่างช่วงเวลา เช่นกิจการเพื่อสังคมแห่งหนึ่ง ช่วยให้คนตาบอดได้เรียนรู้หนังสือเพิ่มขึ้น 300 คน ในช่วงปี พศ 2559 หลักข้อที่ 3 คือการใช้ค่าแทนทางการเงินตีค่าผลสำคัญ เรามาดูคำว่าค่าแทนทางการเงินก่อนนะคะ คำว่าค่าแทนทางการเงินก็คือ ค่าประมาณ เพื่อแทนมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ทางสังคม ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าทางการเงินที่แน่นอน การใช้ค่าแทนทางการเงินเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ ก็เพื่อให้กิจการสามารถประเมินผลตอบแทนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ค่าตอบแทนผลลัพธ์ทางสังคม จากการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างล่ะ ที่จะบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียนกลุ่มนี้ เราก็อ่านไปดูที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของนักเรียน ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายลดน้อยลงต่อปี หลักข้อที่ 4 คือการรวมเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ การที่กิจการคอยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และข้อมูลเหล่านั้นมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ในการประเมินผลตอบแทน เพราะจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งการประเมินผลลัพธ์นี้ กิจการควรคำนึงถึงเฉพาะผลลัพธ์หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดำเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกิจการ ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการกล่าวอ้างเกินจริง จากการประเมินผลตอบแทน สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่กิจการต้องมีหลักฐานที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ว่า ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมนั้น เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจการจริง ๆ ตัวอย่างเช่น กิจการแห่งหนึ่ง ผลิตเสื้อและกระเป๋าผ้าขาย โดยจ้างเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา ให้มาพับเสื้อใส่กล่อง และเพ้นลายลงบนกระเป๋าผ้า เป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการกลุ่มนี้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการไปในตัว ผลลัพธ์ทางตรงที่เกิดขึ้น กิจการจะสามารถพิจารณาได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น พัฒนาการของเด็กพิการกลุ่มนี้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น และอาจรวมไปถึงการที่เด็กกลุ่มนี้มีความสุขเพิ่มขึ้น จากการที่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อตอนเองและครอบครัว ซึ่งการจัดพิจารณาผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นของกิจการ ควรมีหลักฐานประกอบที่พิสูจน์ได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากกิจการจริง ๆ หลักข้อที่ 5 คือหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างเกินจริง กิจการเพื่อสังคมล้วนแต่ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก บางปัญหาก็เป็นปัญหาที่หลายกิจการต่างมุ่งแก้ไขในเรื่องเดียวกัน บางปัญหาก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ ที่เพิ่งเริ่มมีบางกิจการเข้ามาสนใจในเรื่องนี้ ดังนั้นการที่จะระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคม มาจากกิจการของเราเพียงแห่งเดียว หรือองค์กรอื่นก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจึงเป็นประเด็นที่ควรมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กิจการเพื่อสังคมของเรา มีเป้าหมายที่จะช่วยให้คนติดแอลกอฮอล์มีจำนวนลดลงหลังจากผ่านไป1ปี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพิสูจน์ได้ว่าจำนวนคนติดแอลกอฮอล์ที่เข้ามารับการบำบัด มีจำนวนลดน้อยลง เราไม่สามารถจะบอกได้ว่า การที่จำนวนคนติดแอลกอฮอล์ลดลง เป็นผลมาจากการดำเนินงานของกิจการของเราเพียงอย่างเดียว เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ภาครัฐก็มีการรณรงค์โครงการเมาไม่ขับ ซึ่งอาจมีส่วนให้คนดื่มแอลกอฮอล์ลดลง รวมถึงช่วงเวลานั้นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงานเพิ่มขึ้น จึงอาจมีผลต่อการใช้จ่ายในการซื้อแอลกอฮอล์ของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ดังนั้นการที่กิจการจะบอกว่า ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจการเป็นจำนวนเท่าใด จึงควรมีหลักฐานและมีการชี้วัดที่ชัดเจน ว่าเป็นผลมาจากการดำเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง หลักข้อที่ 6 คือเน้นความโปร่งใสในทุกขั้นตอน ลลัพธ์ทางสังคมมักเป็นคุณค่าในเชิงนามมาทำที่อาจวัดผลได้ยาก เพราะความรู้สึกและการยอมรับของแต่ละบุคคลก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ในทุกขั้นตอนของการประเมิน จึงจำเป็นต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน เช่น การบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ การระบุว่าใช้ปัจจัยใดเป็นตัวชี้วัด มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กิจการใช้ในการประเมิน ยังรวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาทางเรื่องในการประเมินผลตอบแทน หลังจากที่การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้มากที่สุดต่อไป และหลักข้อสุดท้าย คือพร้อมรับการตรวจสอบ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมนี้ ย่อมมีความแตกต่างกันไป ในมุมมองของแต่ละบุคคล บางคนอาจมองว่าผลการประเมินมีความเหมาะสม แต่บางคนอาจมองว่าผลการประเมินนั้นสูงเกินจริงหรืออาจจะต่ำเกินไปก็ได้ รวมถึงคำถามหลาย ๆ อย่างที่อาจจะตามมา เช่น ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมหรือไม่ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือ กิจการจึงควรยอมรับ และกำหนดให้มีการตรวจสอบผลการประเมิน SROI จากบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีความมั่นใจและตัดสินใจได้ว่า ผลการประเมินของกิจการมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ นอกจากนี้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ยังสามารถนำไปปรับปรุงให้กิจการมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป การตรวจสอบดังกล่าวมีความคล้ายกันกับองค์กรธุรกิจทั่วไป ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อยืนยันความถูกต้องของงบการเงินและผลการดำเนินงาน ที่มีการกำหนดมาตรฐานของการตรวจสอบไว้เป็นสากล จะเห็นได้ว่าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมนั้น มีความซับซ้อน และบางครั้งยากต่อการประเมินให้ชัดเจน การคำนึงถึงหลักการประเมินทั้ง 7 ข้อตามที่กล่าวมา จะช่วยให้กิจการสามารถรายงานผลตอบแทนจากการประเมินได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและใกล้เคียงต่อความเป็นจริงมากที่สุด สำหรับหัวข้อต่อไป เราจะไปรู้จักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์จีโรดกันค่ะ